สวัสดีครับ คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อสาธิตวิธีการหา ค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสในสภาวะการทำงานจริง เรียกว่าวิธีกระแสหรือ current method นะครับ สิ่งที่เราจะต้องทำการวัดค่า นะครับ ก็คือกำลังไฟฟ้าเอาพุตของมอเตอร์นะครับ ซึ่งเราสามารถหาได้จากสมการนี้นะครับ ตัวแปรที่เรา ต้องการนะครับในการนำไปหาค่ากำลังไฟฟ้าเอาพุทนั่นก็คือตัวแปร IL นะครับ และก็ตัวแปร VL นะ ครับ หรือกำลังไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้าต่อ เฟสนะครับซึ่งวิธีการวัดค่าตัวแปรเหล่านี้นะครับ เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานนะครับ ที่เรามี ในการวัดค่ากระแสและแรงดันได้นะครับ เรามาเริ่มนะครับ การวัดค่ากระแสนะครับ ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสนะครับโดยการนำคลิปแอมมิเตอร์เนี่ยคล้องเข้าไปที่สายเฟสเฟสได้เฟสหนึ่งนะครับแล้ววัดค่าออกมานะครับ ซึ่งอมอเตอร์สามเฟสนะครับจะมีการกินกระแสนะครับสำหรับขับโหลดเนี่ย เท่ากัน ทุกเฟสนะครับออย่างเช่น มอเตอร์ตัวนี้อ่านค่าได้ 2.43 แอมป์นะครับ ก็จะทำการบันทึกค่ากระแสไว้นะครับ เพื่อนำไปคำนวณในสมการเอาพุทดังกล่าวนะครับ จากนั้นนะครับเราจะต้องทำการวัดค่าแรงดันลายทูลายนะครับ ก็คือแรงดันที่ลายหนึ่งนะครับ วัดค่าแรงดันที่ลายหนึ่งกับแรงดันที่ ลาย2นะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะครับ แรงดันที่จ่ายกับมอเตอร์ตัวนี้ก็คือ396โวลต์นะครับเราก็จะทำการบันทึกค่าไว้นะครับจากค่าที่เราบันทึกได้นะครับ ในการวัดค่าเมื่อสักครู่นะครับ ก็คือค่า IL นะครับค่าแรงดัน V line นะครับเราก็จะนำมาใส่ในสมการ P output นะครับ ซึ่งก็จะทำให้เราทราบค่ากำลังไฟฟ้า output ของมอเตอร์นะครับ ที่ขับโหลดณขณะนั้นนะครับ IL นะครับจากการวัดค่าจริงนะครับได้เท่ากับ 2.43แอมป์นะครับ i l e t e d นะครับ เราก็จะนำมาจากข้อมูลเนมเพจของมอเตอร์ T-Phase นะครับ ซึ่ง จากข้อมูลในนี้นะครับ เป็นการบันทึกค่ามาจากเนมเพจของมอเตอร์ทีเฟสซึ่ง i ลต t e d เนี่ยมีค่าเท่ากับ 3.4แอมป์นะครับ v ลต t e d นะครับ มีค่าเท่ากับ 380โวลต์นะครับ ก็คือ 3 v line to line นะครับแล้วก็นำข้อมูลในเนมเพจนี้มาแทนค่าในสมการกำลังเอาพุทของมอเตอร์นะครับ ก็จะได้ 3.4แอมป์นะครับ คูณกับ p r a t e d นะครับ ซึ่งเนมเพจระบุไว้นะครับว่ามอเตอร์ตัวตัวนี้นะครับมีกำลังเอาพุทนะครับ2แรงม้าหรือ 1,500 วัตต์นะครับ1.5 กิโลวัตต์นะครับนำค่าในเนมเพจใส่ลงไปในสมการนะครับ1,500นะครับวัตต์นะครับคูณกับวิไลทุไลวิไลทุไลที่เราวัดค่าได้มีค่าเท่ากับ 396 นะครับ396นะครับโดย V rate นะครับของมอเตอร์ก็คือ380 นะครับสาเหตุเรื่องคูณแรงดันเข้าไปเนี่ยนะครับ ก็เพื่อเป็นการชดเชยแรงดันนะครับ ที่แตกต่างไปจากแรงดันอ้างอิงนะครับ ให้ได้ค่าำลังไฟฟ้าเอาพุทที่ตรงตามความเป็นจริงนะครับ ที่มอเตอร์จ่ายโหลดณขณะนั้นนะครับ เราก็ทำการคำนวณออกมานะครับ3คูณ3.4แอมป์คูณ 1,500 วัตต์คูณกับ 396 โวลต์หารด้วย 380 โวลต์ จะได้ค่ากำลังไฟฟ้าเอาพุทของมอเตอร์ที่จ่ายโหลดณขณะนั้นนะครับ เท่ากับ 1,117.19 วัตต์นะครับ ก็ทำการบันทึกค่า นี่คือวิธีการหาค่ากำลังไฟฟ้าเอาพุทของมอเตอร์นะครับ ในขณะที่มอเตอร์ทำงานนะครับ1.19 วัตต์นะครับ เมื่อไรเราได้นะครับกำลังไฟฟ้าเอาพุทของมอเตอร์ณขณะทำงานอยู่แล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะทำการหาค่า ประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเศษตัวนั้นได้แล้วนะครับ ด้วยสมการ สมการ ประสิทธิภาพนะครับ p out นะครับ หารด้วย p in คูณด้วยร้อยนะครับสิ่งที่เราทราบแล้วนั่นก็คือ p out นะครับสิ่งที่เรายังไม่ทราบก็คือ p in ซึ่งเราสามารถวัดค่ากำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ตัวนี้นะครับ ได้โดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานเช่นเดียวกัน ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการใช้คลิปแอมมิเตอร์นะครับ ที่สามารถวัดค่ากำลังไฟฟ้าได้นะครับ ในการวัดค่าหากำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสนะครับ โดยวิธีการวัดค่านะครับ ก็ทำการวัดแรงดันนะครับ ในแต่ละเฟสนะครับของมอเตอร์นะครับ และนำคลิปแอมนะครับ คล้องที่สายสายไฟสายเฟสที่จ่ายให้กับมอเตอร์นะครับ อันนี้จะเป็นแรงกำลังไฟฟ้านะครับที่จ่ายให้กับมอเตอร์นะครับเฟสที่1นะครับ ก็จะมีค่ากำลังงานไฟฟ้าจ่ายให้เท่ากับ 347 วัตต์นะครับ ต่อมานะครับ เราก็จะทำการวัดค่านะครับในไลท์สองนะครับหรือกำลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ในในในผลลวดผลที่ 2 นะครับ ซึ่งก็จะได้ค่าเท่ากับ 391วัตต์นะครับ โดยที่เราจะต้องเปลี่ยนการวัดค่าแรงดันนะครับ ลงมาที่ไลท์2อันนี้เป็นการวัดค่าต่อเฟสนะครับลายแรงดันเทียบนิวตันนะครับ ต่อมานะครับเป็นลายที่ 3 นะครับ เทียบเฟสนะครับ และคล้องสายนะครับที่จ่ายกระแสให้กับมอเตอร์นะครับเฟสที่ 3 เราได้ค่านะครับกำลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอมอเตอร์ ในเฟสที่ 3 เท่ากับ 360 วัตต์นะครับ ก็ทำการบันทึกค่ากำลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ทั้งหมดไว้นะครับ เพื่อนำไปรวมกันนะครับ เพื่อหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ ซึ่งถ้าหากมีเครื่องวัดนะครับกำลังงานไฟฟ้า3เฟสได้ ก็จะทำให้การวัดค่ากำลังงานไฟฟ้าอินพุตของมอเตอร์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นค่ากำลังไฟฟ้าอินพุตนะครับ ในแต่ละเฟสนะครับ อันนี้นะครับไลท์หนึ่งนะครับเฟสที่2เฟสที่3นะครับเราก็นำค่า Input นะครับทั้ง3เฟสนี้นะครับทั้ง3เฟสนี้นะครับมารวมกันนะครับก็จะได้กำลังไฟฟ้า Input นะครับที่จ่ายให้กับมอเตอร์ เหนี่ยวนำ3เฟสนะครับเท่ากับ 1,338 วัตต์นะครับเมื่อเรานำกำลังไฟฟ้าตัวนี้นะครับไปแทนค่าในสมการหาประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสนะครับจะได้ว่า กำไรฟ้า เอาพุทนะครับ เท่ากับ 1,117.19 วัตต์ นะครับ หารด้วย P input นะครับก็คือ 1,338 วัตต์นะครับ คูณด้วย 100 นะครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ เมื่อเราคำนวณนะครับ 1,117.19 หาร 1,338 วัตต์นะครับ เท่ากับคูณ100 นะครับ ก็จะได้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับ3เฟสตัวนี้คือ 83.49%นะครับ นี่คือ ค่า ประสิทธิภาพอของมอเตอร์ เหนี่ยวนำสามเฟสตัวนี้นะครับ ที่ทำการวัดค่าโดยไม่ปลดโหลดออกนะครับ วัดค่าในขณะใช้งานจริงนะครับ